สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาสอนวิธีการย่อลิงก์ URL นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะ ก็เข้าก็พิมพ์เข้าไปคำว่า goo.gl เสร็จแล้วก็เข้าไปที่เว็บอันแรกนี้เลยค่ะ https go.gl เสร็จแล้วมันก็จะปรากฏหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเอาไปก๊อปลิงก์ที่เราต้องการ ทำให้มันสั้นลงมา อันนี้เนาะก็จะลองก๊อปลิงมา เพราะว่ามันยาวมากแล้วก็คอนโทรลีเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ มันก็จะเป็นลิงที่มีหน้าตาที่ยาวมาก วิธีการก็ง่ายนิดเดียวค่ะ ก๊อปลิงที่เราต้องการทำให้ URL มันสั้นลง มาวาง เสร็จแล้วก็ทำการชัดเต้น URL ก็คลิกเข้าไป เนี่ยค่ะ ก็จะได้ลิงก์อันเล็กๆกอออกมาเนาะ เราก็ได้ลิงก์ที่สั้นลง เสร็จแล้วลอง Copy ไป แล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แล้วก็ลองเอาไปวาง เนี่ยค่ะ ก็จะได้ลิงก์ที่สั้นลงกว่าเดิม แต่ก็สามารถเข้าหน้าเว็บที่เราต้องการได้ ค่ะ ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ